วัสดีค่ะ ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกันธนาดิตแก้ว ขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อสร้างกลยุทธ์องค์กรนะคะ วันนี้เราจะพามาพบกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีเพื่อช่วยในการทำงานนะคะ จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะ สวัสดีค่ะ ค่ะ สวัสดีค่ะ ขอพี่วุ้ยช่วยเล่าเรื่องของการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำงานค่ะ ก็จากเดิมเลยเนี่ยธุรกิจของเราเนี่ยเหมือนที่พี่เคยคุยไปแล้วเบื้องต้นว่ามันเริ่มมาจากเสริมกสิกิจฟาร์มเสริมกสิกิจฟาร์มเนี่ยก็จะเป็นฟาร์มสุกรก็คือมีการรับเเขาเรียกว่าอะไรนะรับวัตถุดิบเข้ามาแล้วก็นำจ่ายให้กับสุกรแล้วก็เวลาขายรายได้เป็นตัวเป็นรายได้จากการขายสุกรเริ่มต้นเนี่ยเดิมเราใช้โปรแกรม Express ค่ะ Express ค่ะ เอ่อถ้าในด้านของของของงบ ที่รายรับรายจ่ายทางบัญชีสามารถแสดงออกได้ แต่ว่าโดยเนื้อหาของการต้นทุนให้สอดคล้องกับใช่ค่ะมันไม่ตอบโจทย์ เพราะว่าสิ่งที่เราซื้อมามันเป็นวัตถุดิบหรือเวชภัณฑ์ แต่สิ่งที่เราขายกลับเป็นตัวสุกรมันไม่ตอบโจทย์มันไม่สามารถสะท้อนกลับไปที่ต้นทุนของ ตัวสุกรได้ ตอนนี้พอต่อมาตอนนี้ทางทางเสริมกสิกิจเนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งโปรแกรม ซึ่งเขาเรียกโปรแกรมหมอหมู จะเขียนโดยมหาวิทยาลัยเกษตร จะมีการพัฒนาในระบบ แต่ตัวนั้นก็จะไม่ได้สามารถสะท้อนกลับมาทางด้านของงบการเงินได้ จะซ้อนสะท้อนได้แค่ต้นทุนต้นทุนใช่ค่ะเขาจะสามารถตอบโจทย์ได้เฉพาะในส่วนของฟาร์มสุกร แต่ไม่สามารถอ้างอิงได้ในตัวของการบัญชีการเงิน การบัญชีการเงินตอนนี้ทางเสริมเศรกิจก็จะมี 2 บัญชีควบคู่กันไปณปัจจุบันที่ใช้ CD Organize ในการบันทึกบัญชีส่วนบัญชีต้นทุน แล้วก็พวกสต็อกทั้งหมดเราก็จะใช้โปรแกรมหมอหมูค่ะก็จะสองบัญชีควบคู่กันไปในส่วนของเสริมกสรกิจไม่ลิงค์ค่ะไม่สามารถลิงค์ได้ ทีนี้ต่อมาธุรกิจที่ต่อเนื่องมาก็คือ SK Interfood SK Interfood เนี่ยทางคุณชนิน แกก็ไม่ทางบัญชีสามารถรู้ได้ รับรู้ได้ในสถานะของการเงินเราสามารถรับรู้รายรับรายจ่ายได้ทั้งหมด แต่สายพานการผลิตที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่เริ่มต้นค่ะค่ะสักครู่นะขอโทษค่ะ ก็ไม่สามารถรับรู้ได้ มันต่อเนื่องไม่ได้ ไม่สามารถสะท้อนต้นทุนที่มีความรวดเร็วได้ ทางคุณชนินก็เลยไปจ้างทางบริษัทซอฟต์แวร์ ให้เข้ามาเขียนระบบบัญชี ระบบบัญชีตัวนี้จะเริ่มตั้งแต่กิโลช่างที่จะเก็บข้อมูลตั้งแต่เป็นด่านวัตถุดิบเข้ามา แล้วก็ต่อเนื่องต่อมาเรื่อยๆเรื่อยๆ แล้วก็ต่อมาจนถึงรายงานขาย มีการทำเรื่องของสต็อกต้นทุน น้ำหนัก ตอนนี้มันก็จะต่อเนื่องอีกตรงที่ว่า SK มีสาขาที่เป็นช็อปของสาขาเองเนี่ย20สาขา ตัวนี้มันก็จะมีการทำสินค้าเป็นหนึ่งสต็อกแล้วก็มีการย้ายคังย้ายคังไปที่สาขาทั้ง 20 สาขาแล้วสาขาก็ขายสินค้าออกไปพอขายสินค้าเสร็จปุ๊บน้ำหนักหมู ทางบัญชีจะชอบรับรู้การเงิน จะไม่ชอบรับรู้เรื่องน้ำหนัก จะไม่ค่อยสนใจชิ้นส่วน ชิ้นส่วนเขามีมากมาย เราทำกลุ่มเหลือ แค่ชิ้นส่วนเป็น 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม เพราะเรารับรู้ทั้งหมดร้อยชิ้นส่วนไม่ได้ แล้วให้มันวิ่งไหลกลับมาที่ระบบบัญชีส่วนกลางนะที่สำนักงานตรงนี้ มันก็จะวิ่งเข้ามาเป็นงบค่ะมันก็จะต่อเนื่องอย่างนี้ค่ะ มันก็จะเป็นสายพานจากโรงงานโรงงานไปฝ่ายขาย ขายเสร็จวิ่งกลับมา การเงินพอบัญชีก็กระทบยอดกับแบงก์มันก็จะเป็นสายพันธุ์แต่ว่าที่โรงงานก็ไม่มีใครสแตนบายไว้คือมีที่สำนักงานใหญ่ที่สำนักงานกลางเออมันจะมีเซิร์ฟเวอร์ของของโรงงาน การทำงานทุกอย่างมันถ้าโรงงานจะผ่านกิโลทั้งหมดผ่านกิโลโดยการช่างกด enter เก็บข้อมูล แล้วก็วิ่งวิ่งไปที่สต็อกก่อนค่ะ วิ่งไปที่สต็อก แล้วสต็อก จะโดนตัดออกไป โดยวิ่งไปที่สาขาสาขาขายเสร็จปุ๊บวิ่งกลับมาที่สำนักงาน ที่จะเป็นข้อมูลของบัญชี เพราะปลายทางทุกอย่างมันจะต้องมาเก็บ่ที่บัญชี แล้วแล้วกี่ปีคะกว่ากว่าจะได้ระบบที่ค่อนข้างสมบูรณ์เอาตอนเอาตอนนี้เลยยังไม่ยังไม่สำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ในด้านของระบบของบัญชีเนี่ย จะถือว่าบัญชีในในส่วนของบัญชีเนี่ยจะถือว่าพี่คิดว่า95%เเพราะว่ามันจะเกือบที่จะปิดงบ แล้วก็ดูดีเทลได้ทั้งหมด แต่ในส่วนของโรงงานยังพัฒนาอยู่ เพราะว่ามันก็ยังตอบโจทย์ไม่ได้ เพราะว่าหมูเนี่ยมันเข้ามาทุกวันมันจะมีคำว่าการล้นของข้อมูล เพราะว่าสินค้าที่ติดบาร์โค้ดออกไปทุกตัว ลักษณะสินค้าของ SK จะไม่มีการชั่งเขาเรียกว่าไม่ได้มีจัดว่านทุกชิ้นจะต้องครึ่งกิโลเท่ากันหมดไม่ใช่ ชิ้นนี้วางวางวางวางและทุกชิ้นจะเป็นละบาร์โค้ดที่เพิ่มขึ้นมาในตัวของมันเองโดยตลอด เพราะว่าเรา ตอนตอนนี้มันเกิดปัญหาว่าข้อมูลล้น เดี๋ยวจะมีการพัฒนาว่า เราจะตัดยังไงให้มันน้ำหนักเท่ากันทุกชิ้น เพื่อข้อมูลมันไม่ล้น ค่ะค่ะ เหมือนให้ก็จะมีการเป็นหนึ่งใช่ค่ะสมมติว่าอ่ะสันคอครึ่งกิโลครึ่งกิโลนะ 120 บาทปุ๊บมันจะ 120 บาท เขาเรียกว่าบาฟิกถ้าในภาษาของโรงงานจะเรียกว่าฟิกทุกทุกแพ็คน้ำหนักเท่ากัน ราคาเท่ากัน มันจะทำให้ไม่เกิดล้นข้อมูล แล้วพอเวลาวิ่งไปปุ๊บเซิร์ฟเวอร์มันจะไม่ล้นค่ะเนี่ยตอนนี้โรงงานถ้าถามว่าความ สำเร็จของข้อมูลทั้งหมดมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่มันเดินมาถึง 80%แล้ว แต่แต่ว่าเท่าเท่าที่ฟังพี่ก็ถือว่าช่วยแบบอำนวยความสะดวกได้เยอะ ใช่ค่ะ ช่วยในเรื่องของเพราะว่าการทำการทำสินค้า เขาเรียกว่าการขายในปัจจุบันเนี่ย เราจะต้องรู้ข้อมูลในต้นทุนให้เร็วที่สุดค่ะ ตอนนี้ทางโรงงานหรือว่าสมัยถ้าโดยปัจจุบันเนี่ยการปิดงบบัญชีเขาจะปิดกันทุกสิ้นเดือน แต่บางครั้งเนี่ยสินค้าเกษตรเราจะรู้ว่ามันมีการขึ้นลงเร็วมาก เราไม่สามารถรอถึง1่เดือน แล้วสะท้อนกลับไปให้โรงงานรู้ได้ มันจะต้องรู้กันทุกวันว่า วันนี้ทุนคุณเท่าไหร่ คุณทำออกไป คุณมีเปอร์เซ็นต์สูญเสียอะไรเท่าไหร่ มันจะต้องสะท้อนกลับไปให้กับข้อมูลตรงเนี้ยเพื่อวิเคราะห์ในการทำงานของวันพรุ่งนี้ให้เร็วที่สุดแสดงว่าข้อมูลต้นทุนค่อนข้างสำคัญมากใช่ค่ะ การทำงานโดยปกโดยทุกที่ ต้นทุนถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเพื่อที่เราจะกำหนดราคาอย่างไร ถ้าสมมติว่าวันเนี้ยเราทำเราไม่รู้ต้นทุน เราไม่รู้ต้นทุน เราขายของไปมีการปรับราคาสินค้าลง แต่คุณยังไม่ได้ปรับลงนั่นถือว่าคุณได้กำไรจากส่วนต่างของราคา แต่ถ้าราคาสินค้ามันขึ้นมาโดยที่ฝ่ายขายไม่รู้ คุณขายไปหนึ่งอาทิตย์ มันก็ถือว่าคุณขาดทุนแล้ว นั่นก็คือสิ่งที่คุณจะต้องรู้ให้เร็วที่สุดนั่นคือต้นทุน ค่ะ ค่ะ อันนี้ก็คือจะเป็นแนวทางในการที่ หรือว่าทำไมเราจะต้องเขียนโปรแกรมให้มันสอดคล้องกับธุรกิจ ในสิ่งที่เราทำ เพราะว่าบางสิ่งที่มันเข้ามาเนี่ยมันมีจำนวนค่อนข้างมากเราก็เลยต้องรู้ให้ไวมากที่สุด แล้วแล้วในลักษณะโปรแกรมนี้ค่ะคือ เมื่อไหร่ก็ตามที่พี่วุ้ยต้องการดูข้อมูลนี้ก็คือดึงดึงดูได้ทันทีเลย ถูกต้องค่ะ ข้อมูลตัวนี้เราจะ เรามันจะออนอยู่บน อินเทอร์เน็ต ค่ะ ตอนนี้อย่างตัว ฝ่ายตอนนี้บัญชี ก็จะถือว่า สามารถร่วงรู้ ค่ะ ว่าตอนนี้หน้า ร้าน เนี่ยเขาขายได้เท่าไหร่ พี่จะขอเท้า ความ่เรื่องหนึ่งสมัยก่อน เนี่ย เราอะไม่มี อินเทอร์เน็ต ค่อนข้าง ที่จะ ไม่ ไม่เร็วเหมือนสมัยนี้ แต่ก่อนก็จะมีการขายหน้าร้าน มีของไปทุกหน้าร้าน แล้วก็ มีการขายเกิดขึ้น เราไม่รู้เลยว่าหน้าร้านแต่ละจังหวัดเนี่ยถ้าจังหวัดตากแม่สอดเรายังพอรู้เพราะมันอยู่ใกล้ แล้วพี่มีสาขาอยู่นครสวรรค์กำแพงเกิดการที่แบบว่าพนักงานขายขายของเสร็จปุ๊บแล้วไม่ยิงขายขายเสร็จแล้วก็เอาเงินไปเลยเอาเงินไปเลย แล้วเราพอมารู้ทีหลังตรวจสอบเนี่ยเราจะเข้าในส่วนของบัญชีจะมีการออดิตทุกเดือน ทุกสาขาเราจะเข้าตรวจสอบ เช็คสต็อกทั้งร้านตัวนี้ค่ะกว่าเราจะรู้ มันมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการยักยอกสินค้าขาดหาย ลูกค้าขโมยสินค้า มันเกิดได้หลายกรณี สินค้าขาดหายระหว่างขนส่ง ถ้าไม่มีการตรวจเช็คที่ดีมันก็จะเกิดเขาเรียกว่ามันมีการสูญเสียสูญเสียทั้งตัวเงิน แล้วก็สูญเสียทั้งสินค้าก็เลยพอมีโปรแกรมตัวเนี้ยแล้วมีการทำงานบนอินเทอร์เน็ต บัญชีสามารถ รีโมทเข้าไปดูหน้าร้านว่าวันนี้ดิบหน้าร้านเนี่ยขายอะไรได้บ้าง สินค้ามีคงเหลือเท่าไหร่ตอนนี้สเตตัสเงินที่อยู่ในลิ้นชักมีเงินเท่าไหร่แล้ว ตัวนี้เราก็จะสามารถว่าออพอบัญชีพอทางฝ่ายผู้ขอโทษนะคะทางฝ่ายขายเนี่ยโอนเงินเข้ามา เราจะสามารถเช็คได้ทันทีว่าเฮ้ยยอดขายตรงไหมเงินที่เข้ามาในบัญชีธนาคารที่เราเห็นอยู่ในหน้าธนาคาร กับยอดขายณปัจจุบัน เงินมันตรงกันไหมตัวนี้ค่ะจะเป็นการทำงานให้รวดเร็ว แล้วก็มีการรัดกุมแล้วก็ทำให้เกิดไม่ไม่เกิดกรณีที่ถ้าเรามีการรัดกุมในการทำงานช่องทาง หรือพนักงานขายเขาก็จะไม่เขาเรียกว่าไม่เกิดความที่จะทุจริตได้ง่ายอะค่ะมันก็จะสามารถตรวจสอบได้เร็วขึ้น เขาอันนี้ลิงก์กับมือถือหรือแท็บเล็ตไม่ค่ะยังไม่ค่ะ เพราะว่าข้อมูลที่มาตรงนี้มันเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างใหญ่ มันก็จะไม่สามารถที่จะไปไปลิงก์ใช่ใช่ค่ะยังไม่ถึงกับมือถือตรงนั้น แล้วแล้วอย่างโปรแกรมตัวนี้ที่เวลาเราเราใส่ข้อมูลเข้าไปค่ะดี่วิมีมีตัวเขาเรียกว่าคลังที่ไว้แบ็กอัพข้อมูลไว้ที่ ตัวนี้ข้อมูล ข้อมูลตัวนี้มันจะมีอยู่อยู่สองที่นะคะ ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ตัวแรกจะอยู่ที่โรงงานที่ SK ตรงหางม่วงนะคะ ส่วนเซิร์ฟเวอร์ในส่วนของการที่กลับมาเป็นฐานบัญชีจะอยู่ที่สำนักงานนี้ แต่ว่าจะมีสำรองข้อมูลที่ตัวผู้เขียนโปรแกรม ที่เป็นเจ้าของโปรแกรมตัวนี้ก็จะมีสำรองอยู่ตรงนั้นอีกที่หนึ่งเพื่อความปลอดภัย แล้วสามารถที่จะกู้ข้อมูลกลับมาได้ แล้วแล้วในลักษณะโปรแกรมที่ใช้เนี่ยค่ะมีเขาเรียกว่าลำดับของการเข้าถึงข้อมูลนะคะอย่างเช่น พนักงานฝ่ายนี้เข้าถึงข้อมูลได้แค่ แค่ส่วนขายไม่ไม่ถึงกับการเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการใส่รหัสพาสเวิร์ดใช่ค่ะก็จะเหมือนโดยปกติที่ว่าพาสเวิร์ดนี้จะมีการใช้สิทธิ์ตรงไหนบ้าง อย่างสาขาฝ่ายขาย คุณสามารถมีสิทธิ์ที่จะใช้ตรงไหนได้บ้าง ก็จะเป็นสิทธิ์ จะมีสิทธิ์ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 อย่างเงี้ยค่ะ ก็จะเป็นยูเซอร์แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นยูเซอร์แล้วก็จะเป็นแอดมินค่ะค่ะโดยประมาณแบบนี้ค่ะค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ฟังนะคะเกี่ยวกับการใช้ โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำงานนะคะ จะเห็นว่าบางทีหนึ่ง โปรแกรมนะคะ อาจจะยังไม่ริ้งข้อมูลไปทั้งหมดนะคะ ต้องมีการพัฒนาสำหรับโปรแกรมในการทำงานให้เหมาะสมกับกิจการมากที่สุดนะคะ วันนี้เราได้ประโยชน์อย่างมากเลยนะคะ จากพี่อุ้ยนะคะต้องขอขอบคุณพี่อุ้ยมากนะคะสวัสดีค่ะ หวังว่าผู้เรียนคงได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะคะ ไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ